ศัตรูข้าวระยะออกดอก ศัตรูข้าวระยะออกดอก 1. เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 2. โรคใบสีส้มต้นข้าวแคระแกลนใบเหลือง ข้าวออกรวงไม่สม่ำเสมอ เกิดจากเชื้อไวรัส มีเพลี้ยจักจัดสีเขียวเป็นพาหะ การป้องกันกำจัด ใช้แสงไฟล่อมแมลงตัวเต็มวัยมาทำลาย ใช้เชื้อจุลินทรีย์กำจัดมแมลง เช่น เชื้อราบิวเวเรีย เชื้อราเมตาไลเซียม และอาจใช้สารเคมีกำจัดแมลงตามคำแนะนำของทางราชการ 3. โรคไหม้คอรวง รอยช้ำสีน้ำตาลบริเวณคอรวงทำให้รวงเสียหาย ป้องกันกำจัดโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์กำจัดเชื้อสาเหตุโรคพืช เช่นเชื้อบาซิลลัสซับทิลิส เชื้อราไตโครเดอร์มา และอาจใช้สารเคมีตามคำแนะนำของทางราชการ 4. หนอนกระทุ้คอรวงหรือหนอนกระทุ้ควายพระอินทร์ จะกัดกินใบข้าวป้องกันกำจัดโดยใช้แสงไฟรอบตัวเต็มวัยกำจัดพืชอาศัยบริเวณคันนา ใช้เชื้อจุลินทรีย์กำจัดแมลง เช่นเชื้อราบิวเรีย เชื้อราเมตาไลเซียม และอาจใช้สารเคมีกำจัดแมลง ตามคำแนะนำของทางราชการ การเจริญเติบโตทางเมล็ด จะมีแมลงสิงตัวอ่อนและตัวเต็มวัยใช้ปากแทงดูดกินน้ำเลี้ยงจากเมล็ดข้าว ระยะเป็นน้ำนม แต่ก็สามารถดูดกินเมล็ดข้าวทั้งอ่อนและแข็ง โดยตัวเต็มวัยจะทำความเสียหายมากกว่าทำให้เมล็ดรีบ หรือเมล็ดไม่สมบูรณ์และผลผลิตข้าวลดลง ถ้ามีแมลงสิงระบาดในนาข้าวจะได้กลิ่นเหม็นฉุน การป้องกันกำจัดใช้สวิงโฉบตัวอ่อนและตัวเต็มวัย นำเนื้อเน่ามาล่อตัวเต็มวัยในนาข้าวที่พบการระบาดและนำมาทำลาย ใช้เชื้อจุลินทรีย์กำจัดแมลงเช่นเชื้อราบิวเวเรียหรือใช้สารเคมีตามคำแนะนำของทางราชการ